่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับกลุ่มเด็ก ๆ เยาวชนนะคะ ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าของชุมชน สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพวกหนูเป็นเด็กทีมตัวแทนเยาวชนที่ไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าในชุมชนใช่ไหมคะค่ะ หนูทราบได้ไงคะว่าเขามีภาวะซึมเศร้าคะเขาไม่ค่อยพูดโอ้เขาไม่ค่อยพูดหรอคะมียังไงอีกไหมคะดูสีหน้าดูสีหน้าเป็นไงคะเศร้า สีหน้าเขามีภาวะซึมเศร้า มีความเศร้าเอาผู้สูงอายุร้องไห้บ่อยไหมคะที่หนูเห็นผู้สูงอายุในชุมชนนั่งน้ำตาซึมจ้าเก่งมากเลยลูกบางทีนั่งน้ำตาซึมบ่อยไหมคะที่หนูหนูเห็นผู้สูงอายุนั่งเหม่อลอยน้ำตาซึมบ่อยค่ะแล้วหนูดูแลเขายังไงคะ หนูใช้อะไรในการดูแลผู้สูงอายุคะ ใช้ภาษารัก ใช้ภาษารักน่าสนใจจังเลยภาษารักหนูได้มาจากไหนคะได้มาจากแบบสอบถที่ สอบถามหนูใช้โดยการสอบถามภาษารักไปไปใครฝึกให้หนูใช้ภาษารักคะ เอออาจารย์และพี่ๆนะคะของของที่ไหนคะมหาวิทยาลัยวันค่ะหนูใช้ภาษารักภาษารักมีกี่ข้อคะห้าข้อมีอะไรบ้างคะ การสัมผัสการสัมผัสการสัมผัสเป็นยังไงคะกอดข้อหนึ่งเนี่ยเป็นการสัมผัสโดยการกอดทำอะไรอีกคะสลามสลามทำอะไรอีกคะ อมแก้มทำอะไรอีกคะกอดทำอะไรอีกคะทำอะไรได้อีกคะสุบสายตามีอะไรอีกไหมคะนวด อันนั้นคือการอะไรคะการสัมผัสนะคะมีบริการเข้ามาด้วยเนาะเอออันที่หนึ่งเลยคือการสัมผัสในภาษารักนะคะ ภาษารักอันที่สองที่หนูใช้คำพูดคำพูดคำพูดที่หนูใช้เป็นยังไงบ้างคะพูดพูดแบบไหนคะหรือเรียกว่าเป็นภาษารัก พูดเพราะเพราะพูดยังไงคะว่ารักมะโอ้เก่งจังเลย บอกว่ารักนะคะอ่ะทำอะไรอีกคะ บอกว่าอะไรได้อีกคะโอ้โต๊ะกินข้าวแล้วยังนะ บอกแบบนี้เป็นภาษารักใช่ไหมคะ พอบอกแบบถามว่าโตเป็นยังไงบ้างอโต๊ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง เก่งจังเลยค่ะ มีอะไรอีกไหมคะที่หนูใช้ถาม ในคำพูดนะคะ มีอันที่หนึ่งเมื่อกี้ผ่านไปแล้วคืออะไรคะสัมผัสอันที่สองคือคำพูดอันที่สามคืออะไรคะการบริการการบริการเอาอะไรก่อนดีเอ่ยเอาของขวัญก่อนนะคะ ของขวัญหรือของฝากไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ใช่ไหมคะของขวัญหรือของฝากต้องเป็นเทศกาลไหมคะ ไม่ ต้องถึงวาเลนไทน์ไหมไม่ค่ะ ต้องปีใหม่ไหมคะ ไม่แล้วเราให้กันตอนไหนได้บ้างคะ ตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ของขวัญ ของของขวัญของฝากต้องใหญ่ไหมไม่ต้องแพงไหมต้องดูแพงไหมไม่อะไรเอ่ยที่เป็นของขวัญของฝากได้คะขนมขนมเช่นอะไรบ้างคะใครยกตัวอย่างให้พี่ได้ไหมคะถ้าเวลาที่หนูไปไหนคะไปตลาด ไปเจอขนมจีบเป็นไงคะหรือไปฝาก นะถ้าที่ไปฝากเนี่ย โต๊ะจะสบายใจไหมคะคุณย่าสบายใจสบายใจเนาะอ่า ผ่านไปสามข้อแล้วเนาะ อะไรอีกคะบริการบริการเก่งมากเก่งจริง ๆเลย บริการเนี่ยทำอะไรบ้างคะกวาดขยะกวาดขยะล้างจานล้างจานก้ซักผ้า หนูซักผ้าด้วยเหรอคะปัถนา โอ้ค่ะทำอะไรอีกคะนวดให้ตัวทำกข้าวยกน้ำยกน้ำทำอะไรได้อีก จัดบ้านถูบ้าน ทำอะไรได้อีก ช่วยโต๊ะดูแลน้องทำอะไรอีกไหมคะ ล้างจาน อันนี้เป็นภาษารักของเรื่องของ การบริการ การเอาใจใส่ดูแล ข้อนี้ดีไหมคะ ดีค่ะอ่าข้อข้อข้อที่อะไรคะห้าแล้วข้อที่ห้าเนาะข้อที่ห้าเป็นอะไรคะการใช้เวลาร่วมกันเก่งมากเลย การใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงคะรับประทานอาหารรับประทานอา ยไปเที่ยวด้วยกันดูทีวีด้วยกันดูทีวีด้วยกันดูทีวีต่างคนต่างดูไหมคะ หรือว่าต้องมาคุยกัน ต้องมาคุยกันนะคะทำอะไรด้วยกันได้อีกไหมคะได้ทำอะไรได้อีกคะร้องเพลงด้วยกันนอนด้วยกันร้องเพลงด้วยกันได้ไหมได้ค่ะอปานาเคยร้องเพลงด้วยกันไหมคะเออเคยร้องเพลงร้องเพลงอะไรคะปรานาค่าน้ำนมร้องเพลงให้กับโต๊ะฟังแล้วเป็นไงบ้างคะโต๊ะเป็นไงบ้างคะยี ครบหรือยังคะห้าข้อ ครบแล้วค่ะ แล้วเวลาหนูไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านหนูทำยังไงบ้างคะ ใช้ภาษารักในการไปเยี่ยมยังไงบ้างคะไปถึงปุ๊บทำอะไรคะสลามสลามโดยการจับมือใช่ไหมคะ เดี๋ยวลองทำให้ดูได้ไหมคะสลามกันยังไงคะสองคนโอ้จ้าสลามเสร็จทำยังไงต่อสลามที่เป็นภาษารักข้อไหนเอ่ยภาษาสัมผัสสามผัสาสลามเสร็จหนูทำยังไงคะ ถาโต๊ะดูว่โต๊ะกินอะไรได้ยังเออโต๊ะกินข้าวได้ยังคะวันนี้ถามอะไรต่อได้อีกคะหลับอิ่มยังหลับตื่นหลับเป็นตื่นหลับอิ่มแล้วยังคำถามพวกนี้เป็นภาษาละข้อไหนคะข้อด้านคำพูดเจ๋งมากเลยหลังจากนั้นหนูถามต่อว่าอะไรคะโต๊ะเขียนให้มาอ่าโต๊ะมีความเครียดกังวลเศร้าเรื่องไหนบ้างใช่ไหมคะหลังจากนั้นหนูถามคำถามอะไรต่อคะ ะลูกโต้มีความกังวลเรื่องอะไรบ้างจ๊ะ อะไรอีกคะ อ่าก่อนที่จะไปความคาดหวังเราถามอะไรต่อคะอ่าเราถามความรู้สึกของโต๊ะใช่ไหมคะว่าโต๊ะรู้สึกยังไงบ้าง กับสิ่งที่ไม่สบายใจใช่ไหมลูก แต่ไม่ผิดนะ หลังจากนั้นเรากลับมาที่ ถามว่าความคาดหวังโต๊ะคาดหวังอะไรในชีวิตตัวเองบ้างไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ตบท้ายด้วย เออหลังจาก ควเคยกับล่านแล้วจะรู้สึกนฏิบัติเออเพื่อประเมินความรู้สึกของโต๊ะใช่ไหมคะ ของคุณย่า คุณยาย โต๊ะนี่คือคุณย่าคุณยายใช่ไหมคะโต๊ะหญิงก็คือย่ายายที่เป็นผู้หญิง โต๊ะชายคือย่ายายที่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ ตายายใช่ไหมตายายที่เป็นปู่กับตาที่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะ โอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามแบบนั้นเสร็จปุ๊บ หนูได้ใช้คำถามภาษารักพวกนี้ค่ะ กับโต๊ะกี่คนคะ11 เหรอคะปรารถนากี่คนคะชบาภัยสิบเอ็ดสามคนสิบเอ็ดอ๋อสามคนผู้สูงอายุสิบเอ็ดคนของหนูกี่คนคะห้าคน คิดนานเลยนะ เออ ของคนอื่นกี่คนคะ เออนะ มีบางห้าถึงสิบเอ็ดคนนะคะ แล้วเป็นไงบ้างคะพอหนูใช้ภาษารักแล้วหนูเรียนรู้อะไรบ้างคะผู้สูงอายุเป็นไง ดีใจ เป็นไงอีกคะมีความสุขโตหัวเราะโตมีความสุขหนูรู้ยังไงคะ ว่าเขามีความสุขหนูดูจากสีหน้าหนูดูจากสีหน้าหนูรู้ได้ด้วยเหรอคะ ว่าสีหน้าเขาเปลี่ยนไปอ๋อ ยิ้มยิ้มมีบอกด้วยไหมคะ มีบอกหนูไหมมีบอกไหมว่ามีความสุขขึ้น บอกไหมไม่มีแต่ว่าหนูรู้ได้ไงเขาดีขึ้นมีมีบอกด้วย ถ้าเขาไม่บอกหนูรู้ได้ไงปรารถนารู้ได้ไงคะ อ๋อดูที่สีหน้าเหรอคะโอเค สีหน้าก็เป็นยังไงคะ เปปลี่ยนจากตอน๋อเปลี่ยนไปจากตอนไม่ยิ้ม เป็นยิ้มเยอะเลยอ๋อแล้วหนูเป็นไงบ้างคะ มีอะไรเกันดีใจ หนูรู้สึกยังไงกับตัวเองคะ เวลาที่หนูทำได้มากขนาดนั้น หนูเก่งไหมลูก หนูรู้สึกไงกับตัวเองคะที่ทำได้ รู้สึกไงบ้างคะ รู้สึกไงบ้างคะ มีความสุขมีความสุขนะมีความสุขที่เป็นไงคะอ่าหนูมีความสุขที่ทำให้เขายิ้มได้ เชื่อไหมคะว่าเด็กทุกคนทำได้หรือเชื่อเชื่อไหมเขาต้องเขาต้องเป็นยังไงเหรอคะถ้าเขาจะทำได้แต่ว่า ถ้าเขาจะทำได้เขาต้องเป็นยังไงคะเขาต้องพยยาามเขาต้องมีความพยายามเขาต้องมีอะไรคะ มีความรู้มาก่อน อยากเชิญชวนให้เขามาอบรมกับเราไหมคะ อยาก ถ้าเขาจะอบรมได้นะคะเขาก็มาที่เครือข่ายยุวทัศน์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งสำนักวิชาพยาบาลหลังจากที่ได้ทำงานวิจัยเหล่านี้แล้ว องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นหรือความรู้ที่ได้ ก็จะส่งต่อไปให้ทีม น้องๆ แกนนำเยาวชนเครือข่ายยุวทัศน์พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมนะคะ ให้เขาได้ทำต่อเนื่อง ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาร่วมอบรมกับเรา และนำไปใช้ได้ต่อเนื่องสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณ ในช่วงนี้เนาะต้องขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทุกคนหนูรู้ไหมคะ หนูเป็นฮีโร่ของชุมชนรู้ไหมคะตัวเองเป็นความหวังของชุมชนรู้ ขอบคุณเราลากันไหมคะ ลาไหมคะลาท่านผู้ชมไหมคะสวัสดีค่ะ